IT for English โมดูล4การใช้เทคโนโลยีในการเรียนและการสอนทักษะภาษา การพัฒนาทักษะการพูด ผ่านเว็บไซต์ การเรียนรูปแบบหนึ่งที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้ง่าย ก็คือการเรียนผ่านโลกออนไลน์ ในระบบอินเทอร์เน็ต มีเว็บไซต์มากมาย ที่สร้างขึ้นมาเพื่อแนะนำเทคนิคการพูดรวมทั้งรูปแบบภาษาที่ใช้ ปัจจุบันสถาบันการศึกษาต่างๆในประเทศไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเรียนทักษะการพูด ผ่านเครือข่ายออนไลน์ และได้มีการจัดทำเว็บไซต์ เพื่อให้ความรู้เรื่องการพูดภาษาอังกฤษ เช่น CMU c u t e อาจารย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคลิกของมหาวิทยาลัยมหิดล วันนี้อาจารย์จะขอยกตัวอย่างบทเรียน English Clinic แล้วก็ Plain English ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ ทั้ง English Clinic แล้วก็ Plain English เป็นสื่อการเรียนรู้ภายใต้โครงการ CMU Cute อาจารย์ ซึ่งเป็นคลิปวิดีโอการสอนการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยมีอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ ความน่าสนใจของ English Clinic และ Plain English อยู่ตรงที่ผู้เรียนเนี่ยสามารถเรียนรู้ผ่านสื่อมัลติมีเดียที่หลากหลาย และมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและใกล้ตัวผู้เรียน นอกจากนี้ ผู้เรียนไม่ต้องกังวลว่าจะต้องเรียนเรื่องที่ยากเกินไปนะคะ เพราะว่าเป็นบทเรียนที่ออกแบบมาเฉพาะ ให้เหมาะกับกลุ่มผู้เรียนเป้าหมายค่ะ นอกจากผู้เรียนจะได้เรียนในหัวข้อที่น่าสนใจ ที่เหมาะสมกับระดับภาษาของตัวเองแล้ว ผู้เรียนยังสามารถเรียนกับครูผู้สอนที่หลากหลาย ทั้งอาจารย์เจ้าของภาษา ที่สามารถพูดสื่อสารภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว และอาจารย์ชาวไทยที่มีความเชี่ยวชาญด้านการออกเสียงและการพูดโดยเฉพาะ ซึ่งแต่ละคนจะมีเทคนิคการสอนที่แตกต่างกันไปค่ะ ในแต่ละคลิปจะมีอาจารย์ผู้สอนมาให้ความรู้และเทคนิคการใช้ภาษา และมีการใช้ภาพเคลื่อนไหว เสียงและตัวอักษร จึงทำให้ผู้เรียนเนี่ยมีความรู้สึกแตกต่าง ไปจากการนั่งเรียนอยู่ในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ เราไปดูตัวอย่างบทเรียนกันค่ะ สวัสดีครับ ผมชื่ออาจารย์นาธานผมจะมาสอนคำและประโยคภาษาอังกฤษที่นักศึกษาไทยชอบใช้ผิด วันนี้จะเสนอคำและประโยค how is it และ delicious เราไปชมสถานการณ์จำลองกันก่อนนะครับ Oh hello teacher I know how are you I'm fine just having some lunch How is it อ๋อก๋วยเตี๋ยวต้มยำ No no how is it Uh, you know noodles. No, no, no. How is it? อร่อยไหม อ๋อ อร่อยไหม จากคลิปวิดีโอจะเห็นได้ว่า มีการเกริ่นนำเข้าสู่บทเรียน โดยการแนะนำตัวผู้สอน และบอกจุดประสงค์ในการเรียนรู้ว่า ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เนื้อหาเกี่ยวกับ การซักถาม โดยใช้สำนวน how is it จากนั้น มีการนำเสนอเนื้อหาโดยใช้คลิปวิดีโอแสดงบทบาทสมมุติระหว่างเจ้าของภาษาและผู้เรียน จุดที่น่าสนใจและช่วยในการเรียนรู้ก็คือ การใส่คำบรรยายใต้ภาพหรือ subtitle เพราะว่าผู้เรียนเนี่ย สามารถอ่านและทำความเข้าใจในขณะที่ชมวิดีโอไปด้วย เราไปชมคลิปกันต่อดีกว่าค่ะ เรามาดูกันก่อนนะครับ ว่าเข้าพูดอะไรกันนะครับนอตพูดว่า hello teacher สวัสดีครับ คุณครู อาจารย์ทัดทายโนดว่า Hi โนดสวัสดี โนด How are you คุณสบายดีไหมโนดตอบว่า I'm fine teacher just having some lunch สบายดีครับ อาจารย์กำลังทานข้าวอยู่ครับ อาจารย์พูดว่า How is it หลังจากนั้น โนดก็ตอบว่าก๋วยเตี๋ยวต้มยำ อาจารย์ถามย้ำอีกว่า no no how is it นดก็ตอบ you know noodles คุณรู้จักก๋วยเตี๋ยวไหม อาจารย์ก็ถามอีกว่า no no no how is it แสดงว่าหนอตอบคำถามไม่ถูก และไม่รู้ว่า how is it แปลว่าอะไร หลังจากจบวิดีโอแสดงบทบาทสมมุติ อาจารย์ก็จะทำการอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกครั้ง ว่าลำดับเหตุการณ์เป็นยังไง และสำนวนที่ใช้มีความหมายว่ายังไงบ้าง เพื่อเป็นการเตรียมผู้เรียนก่อนขั้นการสอน หรือขั้นนำเสนอเนื้อหา เราไปชมขั้นตอนนี้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ ในภาษาอังกฤษส่วนใหญ่นิยมใช้คำว่า how กับ verb to be เพื่อถามความคิดเห็น ก็มีตัวอย่างแบบ how are you คือสบายดีไหมเป็นยังไงบ้าง or How was your day ก็วันนี้สบายดีไหมครับ วันนี้เป็นยังไงบ้าง หรือว่า How was your mother คุณแม่สบายดีไหม ในบทสนทนานี้ How is it แปลว่า อร่อยไหม ถ้าถาม How is it สำหรับอาหาร แปลว่า รสชาติเป็นยังไง ไม่ได้ถามว่า คุณกินอะไร นอตเข้าใจคำถามแล้วว่า how is it คืออะไร ดังนั้นหนอตอบใหม่สิครับ คลิปที่ชมไปจะเป็นการนำเสนอเนื้อหา หรือสำนวนหลักที่ใช้ในบทเรียนก็คือ how is it และสำนวนอื่นๆ ที่ขึ้นต้นด้วย how และตามด้วย verb to be เหมือนในตัวอย่างนี้นะคะ และอาจารย์เนี่ย ก็ยังได้ให้ตัวอย่างการใช้สำนวนที่ถูกต้องตามสถานการณ์อีกด้วย Oh yeah? How is it? delicious ครับ it's delicious oh okay well nice to see you enjoy your lunch โอเคครับ bye ครับ teacher bye หลังจบการนำเสนอเนื้อหา ได้มีการเล่นคลิปแสดงบทบาทสมมุติอีกครั้ง แต่คราวนี้เป็นการแสดงการใช้สำนวนที่ถูกต้องตามสถานการณ์ เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นตัวอย่างการนำไปใช้ และเพื่อการจดจำที่ดีขึ้น เราไปชมคลิปกันต่อดีกว่าค่ะว่า ต่อไปจะเป็นยังไง ก้อนเอิญเรามาดูว่าเขาพูดอะไรกัน อาจารย์ถามว่า how is it อร่อยไหม โน้ตคิดในใจว่ามันไม่ค่อยอร่อยแต่กินได้ แล้วพูดว่า delicious ครับ อร่อยครับ เอา้าโน้ตคิดว่ามันไม่อร่อย แต่พูดว่าอร่อยทำไมครับ อาจารย์ตอบว่า okay nice to see you enjoy your lunch โอเค ยินดีที่ได้พบกัน ขอหายทางแคลอร่อยนะครับ จากโพสสนทนา มีข้อผิดพลาดคือ โนตคิดว่าอาหารไม่อร่อยพอกินได้ แต่ตอบว่า delicious เพราะไม่รู้ว่าจะพูดว่ายังไง นักศึกษาของผม ชอบพูดว่า delicious not delicious a little delicious อะไรก็ delicious ตลอดเลย ไม่ใช่นะครับ ภาพฉายว่า a little delicious หรือ not delicious ไม่ถูกต้องนะครับ ในภาษาอังกฤษคำว่า delicious มีความหมายที่อร่อยมาก ๆ ถ้าจะพูด delicious ก็ต้องเป็นอืม delicious อืม เมื่อเราจะพูดถึงรสชาติอาหาร เราตอบได้ไล่แบบตังนี้ delicious อร่อยมากๆ หรือว่าไทย really good or great คืออร่อยดี ถ้าบอก pretty good หรือว่า nice อันนี้คืออร่อย ถ้าจะบอกว่า not bad โซโซ อันนี้คือพอใช้ได้ ถ้าจะเป็น not very good ไม่อร่อย หรือว่า bland แต่ว่า จืดพ่อจะตอบคำถามกันได้แล้วนะครับ วันนี้หมดเวลาแล้วจากกันครั้งหน้านะครับ สวัสดีครับ ในตอนท้าย อาจารย์ได้อธิบายการใช้ภาษาเพิ่มเติมก็คือการใช้คำว่า delicious ซึ่งเป็นคำที่คนไทยมักจะใช้ผิด และยังได้มีการนำเสนอคำศัพท์อื่น ๆ ที่ใช้พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหาร เหมือนในตัวอย่างที่เห็นนี้นะคะ จากวิดีโอคลิปที่ชมไปทั้งหมด เราพอจะสรุปได้ว่า ขั้นตอนการเรียนรู้ใน English Clinic แบ่งออกเป็น3ขั้นตอนก็คือ 1. introduction ซึ่งเป็นขั้นการแนะนำบทเรียน รวมทั้งจุดประสงค์ในการเรียน และ 2. ขั้น Presentation หรือ ขั้นนำเสนอเนื้อหา ซึ่งแบ่งเป็นการนำเสนอผ่านวิดีโอแสดงบทบาทสมมุติ และการสอนของอาจารย์เจ้าของภาษา และ 3. ขั้น Reflection หรือการสะท้อนคิด เป็นการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทเรียน ผ่านการแสดงความคิดเห็นค่ะ นอกจากเว็บไซต์ของสถาบันการศึกษาต่างๆ แล้ว ในระบบอินเทอร์เน็ตยังมีเว็บไซต์มากมาย ที่สร้างขึ้นมาเพื่อแนะนำเทคนิคการพูด รวมทั้งรูปแบบภาษา w w w i n f i t c o m นับได้ว่าเป็นเว็บไซต์ ที่ผู้เรียนภาษานิยมใช้ในปัจจุบัน i n f i t ไม่ได้จำกัดเพียงแค่การสอนพูด แต่ยังรวมถึงทักษะอื่นๆ เช่น ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ การอ่านเพื่อความเข้าใจ วัฒนธรรม ไวยากรณ์ การออกเสียงคำศัพท์ การเตรียมตัวสอบ IELTS TOEFL และ TOEIC และการเขียน ความน่าสนใจของ i n f i t อยู่ตรงที่ ผู้เรียนสามารถเลือกระดับความสามารถในการเรียนรู้ของตนเองได้ บทเรียนใน i n f i t แบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ beginner สำหรับผู้เรียนเริ่มต้น intermediate สำหรับปานกลาง และ advanced สำหรับระดับสูง ผู้เรียนไม่ต้องกังวลว่าจะต้องเรียนในเรื่องที่ยากเกินไป เพราะว่ามีบทเรียนให้เลือกหลากหลายค่ะ นอกจากผู้เรียนจะสามารถเลือกหัวข้อที่สนใจเหมาะสมกับระดับภาษาของตนเองแล้ว ผู้เรียนยังสามารถเลือกครูผู้สอนซึ่งมีทั้งหมด 11 คน แต่ละคนมีเทคนิคการสอนที่แตกต่างกัน ลักษณะการเรียนรู้จะคล้ายกับการเรียนในห้องเรียน โดยแต่ละคลิปจะมีอาจารย์ผู้สอนมาให้ความรู้และเทคนิคการใช้ภาษา และมีการใช้กระดานไวท์บอร์ดจะททำให้ผู้เรียนออนไลน์เนี่ยมีความรู้สึกเหมือนกำลังนั่งเรียนอยู่ในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ ปัจจุบันอิงวิดมีคลิปวิดีโอทั้งหมดมากกว่า 900 คลิป หลังจากเรียนผ่านวิดีโอแล้ว ผู้เรียนยังสามารถทำกิจกรรมได้ 3 อย่างคือ 1. เขียนแสดงความคิดเห็นหรือ comments เกี่ยวกับบทเรียน อย่างที่เห็นตอนนี้ มีผู้แสดงความคิดเห็นทั้งหมด 284 กระทู้และผู้สอนคืออาจารย์เอเล็กซ์ก็จะมาตอบกระทู้ตลอด ดังนั้นหากใครมีข้อสงสัย หรือไม่เข้าใจเนื้อหาที่เรียน ก็สามารถทิ้งข้อความไว้ และอาจารย์ก็จะมาตอบคำถามทีหลัง กิจกรรมที่ 2 คือการทำแบบฝึกหัดหลังเรียน ทางเว็บไซต์มีแบบทดสอบหรือควิสสั้น ๆ ให้ทำเพื่อเพิ่มความเข้าใจต่อเรื่องที่เรียน ในบทเรียนนี้คำถามจะให้เลือกประโยคที่ถูกต้อง จากตัวเลือก 4 ตัว หลังจากทำทุกข้อเสร็จ จะมีการเฉลยข้อที่ถูกต้อง และให้คะแนนสำหรับการทำแบบทดสอบ กิจกรรมสุดท้ายคือการแบ่งปันหรือแชร์บทเรียน ผู้เรียนสามารถแบ่งปันบทเรียนผ่านสังคมออนไลน์ต่างๆเช่น Facebook Twitter และ Google+ หรือผู้เรียนอาจจะสั่งพิมพ์ หรือส่งเป็นอีเมลไปก็ได้ นอกจากจะดูวิดีโอในเว็บ i n g v i t แล้ว ผู้เรียนยังสามารถดูวิดีโอเดียวกันในเว็บไซต์ YouTube เพียงแค่คลิกที่รูปสัญลักษณ์ของเว็บไซต์บนหน้าจอ ข้อดีของการดูวิดีโอใน YouTube คือ ผู้เรียนสามารถอ่านบทไปด้วย ในขณะที่ดูวิดีโอ ซึ่งบทพูดนี้ไม่มีในอิงวิดผู้เรียนอาจจะดูวิดีโอจาก YouTube แล้วกลับไปทำแบบทดสอบในอิงวิดก็ได้ โดยสรุปแล้ว เว็บไซต์ที่นำเสนอในวันนี้เป็นเว็บไซต์ที่น่าสนใจในการเรียนรู้สำนวนการพูด รวมทั้งการออกเสียง และแง่มุมทางวัฒนธรรมจากเจ้าของภาษา และเหมาะที่จะเป็นบทเรียนเสริมนอกห้องเรียน เพื่อการเรียนรู้เพิ่มเติม เนื่องจากยังขาดกิจกรรมการฝึกแบบโต้ตอบหรือ interactive แต่ก็เปิดโอกาสที่ดี ให้ผู้เรียนได้ลองเรียนกับเจ้าของภาษา หลังจากจบบทเรียนในวันนี้ ลองไปเลือกชมวิดีโอในเว็บไซต์ออนไลน์กันดูนะคะ พบกันใหม่คราวหน้า สวัสดีค่ะ